พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนนวัตกรรมของเล่นจากยางพาราเพื่อการเล่นและเรียนรู้ ของเล่นกับเด็กเป็นของคู่กันครับ แม้จะทำมาให้เด็กเล่น แต่บางครั้งก็มีของเล่นที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานและมีพิษภัยจากสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กได้ครับ ด้วยเหตุนี้ นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมของเล่นจากยางพาราที่จะช่วยให้เด็กๆได้เล่นอย่างสนุกเพลิดเพลินเกิดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัยต่อตัวเด็กครับ นักวิจัย สวทช วิจัย และพัฒนา ต้นแบบนวัตกรรมของเล่นจากยางพารา ภายใต้ชื่อ NR เพลินผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการเล่นและเรียนรู้โดยแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าของยางพารานำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเล่นเพื่อเสริมทักษะ และกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆ 3 ชนิดประกอบด้วยพาราโดยางปั้นไร้สารอันตราย ฝึกสมาธิสร้างจินตนาการ